ประเภทของความคิดเห็นที่กฎหมายไม่คุ้มครอง แม้บุคคลจะมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น แต่ก็ควรอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมอันดี กล่าวคือ ไม่ควรกล่าวร้าย หรือหมิ่นประมาท บุคคลอื่นจนได้รับความเสียหายเดือดร้อน จึงมีความคิดเห็นบางประการที่กฎหมายไม่คุ้มครอง ซึ่งมีดังนี้นะคะ คำลามกอนาจาร คำใส่ร้ายป้ายสี คำยั่วยุให้เกิดความกลัว คำยั่วยุให้มีการก่ออาชญากรรม คำดูถูกเหยียดหยาม คำปลุกปั่นก่อให้เกิดความไม่สงบหรือก่อจลาจล นอกจากความคิดเห็นที่มีลักษณะทั้ง 6 ประการนี้แล้ว ยังรวมถึงความคิดเห็นที่เป็นการกล่าวร้ายป้ายสี บุคคลอื่นให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง และการกล่าวหมิ่นประมาทผู้อื่น โดยไม่มีหลักฐานยืนยันอีกด้วย จะพบว่าเว็บบอร์ดโดยทั่วไปนั้น นิยมกำหนดกฎกติกาในการแสดงความคิดเห็นไว้ โดยกฎกติกาในการแสดงความคิดเห็นที่กำหนดขึ้น ในแต่ละองค์กรจะมีลักษณะคล้ายๆ กันดังต่อไปนี้ค่ะ ห้ามนำเสนอข้อความอันเป็นการดูถูกดูหมิ่นโจมตีวิพากษ์วิจารณ์ต่อศาสนาหรือคำสอนในศาสนาใดๆรวมไปถึงเชื้อชาติห้ามตั้งกระทู้ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันหยาบคายลามกหรือสื่อไปในทางอนาจารห้ามนำเสนอข้อความอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่นให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังโดยไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน ห้ามใช้นามแฝง อันเป็นชื่อจริงของบุคคลอื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณชนเข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง ตัวอย่างนะคะ เว็บไซต์พันทิปได้มีการกำหนดกฎกติกาและมารยาทในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเขาเอง เพื่อให้ผู้ใช้งานซึ่งเป็นผู้แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ออกสู่สาธารณะ บนโลกของโซเชียลต้องปฏิบัติตาม จะเห็นได้ว่าการแสดงความคิดเห็นที่พาดพิงถึงบุคคลอื่น ในทางที่จะทำให้บุคคลนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือถูกระเมิดความเป็นส่วนตัว อาจทำให้ผู้แสดงความคิดเห็น ถูกฟ้องร้องจากผู้เสียหายได้ ดังนั้นไม่ว่าเป็นองค์กรในภาครัฐ หรือเอกชนก็ตาม ต่างมีนโยบาย ควบคุมในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ให้อยู่ในเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ตนรับผิดชอบเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาการฟ้องร้องที่อาจเกิดตามมาได้ค่ะ